สวัสดีครับ มาถึงสัปดาห์นี้นักศึกษาได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก การใช้สี การออกแบบสัญลักษณ์มาแล้ว รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับ HTML5 และ CSS3 มาแล้วด้วยนะครับ ซึ่งในการเขียนเว็บไซต์ ที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน จากที่นักศึกษาได้เรียนมา ในการเขียนโปรแกรมจะมีความยากมาก นะครับในสัปดาห์นี้ผมจะสอนให้รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซได้อย่างง่ายๆเลย โดยใช้ระบบบริหารจัดการที่เรียกว่า CMS นั่นเอง โดยในระบบอีคอมเมิร์ซนะครับที่ได้รับความนิยมก็คือจุมล่าเป็นเว็บอีคอมเมิร์ซที่ได้ความนิยมมากณเวลานี้ ซึ่งในบทเรียนนี้จะมีเนื้อหา 4 หัวข้อได้แก่ 1. ทำความรู้จักจุมล่าและเวอร์ชวลมหม เราจะมาเรียนรู้กันว่าจุมล่าและเวอร์ชันมาเนี่ยมีข้อดีอย่างไร มีประโยชน์อย่างไรนั่นเอง 2. การติดตั้งจุมล่าและเวอร์ชันมา ก่อนที่เราจะติดตั้งเวจุมล่าและเวอร์ชันมา เราจะต้องติดตั้งจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องของเราก่อน หลังจากนั้นเราก็จะมาติดตั้งจุมล่าและเวอร์ชันมาสามหลังจากที่เราได้ติดตั้งจุมล่าและเวอร์ชันมาเรียบร้อยแล้ว จะมากำหนดการใช้งานและปรับแต่ง ค่าเบื้องต้นที่จำเป็นของจุมล่าและเวอร์ชันหมานั่นเอง ส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือการสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลของเว็บไซต์นั่นเอง เรามาเริ่มเรียนเนื้อหาในสัปดาห์นี้กันเลยนะครับ